การเขียนโมเดลพัฒนาสื่อเสียงอย่างสร้างสารรค์ตอนที่ 3 7 Channels ช่องทางการเผยแพร่สื่อเสียง เพื่อสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีของงาน นิทานเรื่องกบน้อยสู้ชีวิต มาวันหนึ่งมีกบน้อยที่หูหนวก ตามหาพวกอยู่ในป่าน่าสงสาร แล้วก็พบฝูงกบตามต้องการ จึงไหว้วานฉันไปด้วยเพื่อช่วยกัน พอมาถึงที่เกิดเหตุ อย่างเร็วพัน กบน้อยดันตกในรูไม่คาดฝัน เพื่อนเพื่อนเขากับพากัน หนีเร็วพันกบตัวนั้นน้ำตราภาคพึ่งตัวเอง สรุปไว้ให้ว่าอย่างน่าคิดคบคนผิดพลังไปหน้าวงเวง พื่อนไม่ดี สุดท้ายต้องพึ่งตัวเอง เพื่อนนักเรงคบไม่ได้ อับปลาเอ้ย 8. Audio Structure โครงสร้างสื่อเสียงของเรา 9. Audio Streams รูปแบบของการนำเสนอสื่อเสียงที่เราจะทำมาจากด้านไหนได้บ้าง นิทานเรื่อง ส้มกับโอ ส้มกับโอ อินโทรมีอยู่ว่า ส้มเรียนมาดีเด่น เป็นนิสัย อยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวเสมอไป ไม่สนใจส่วนรวมมาร่วมงาน โอเดินผ่านเข้ามาน่าสงสัย ว่าทำไมเพื่อนชอบเข้าสอบถาม อาจเป็นเพราะตัวโอนั้นน้ำใจงาม จึงมีความรักชอบต่างตอบแทน เมื่อขาดแคลนเพื่อนพ้องมักหมองหมด ต้องอับจนมิตรไมตรีอันดีแสน เกิดเป็นคนมีน้ำใจใฝ่ตอบแทน มิตรแน่นแฟ้นแสนสุข สนุกใจ สรุปไว้ในจิตให้คิดว่า เราเกิดมาไม่ดีเด่นอย่าสงสัย หลายคนเก่งเรียนดีมีผลไป ถ้าขาดไปในตีแค้ แย่แน่เลย Yeah. พอจบคลิปนี้แล้วก็คงจะสุดท้ายท้ายสุด ที่ครูอุ๋มจะมาเจอกับทุกคนในรายวิชาความคิดสร้างสารรค์สำหรับการออกแบบสื่อเสียงกันแล้วนะคะ ครั้งหน้า ครูสัญญาค่ะ ว่าจะดีไซน์วิชาใหม่เกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบสื่อมาให้ทุกคนได้รับรู้และรับฟังกันอย่างแน่นอน คิดถึงกันบ้างนะคะสำหรับในครั้งนี้ก็อย่าลืมทำ Final Test กัน ขอให้สู้ๆนะคะ การเรียนรู้วิชาความคิดสร้างสารรค์สำหรับการออกแบบสื่อเสียงจบลงแล้ว ก็ขอให้ทุกคนได้เซอร์ติฟิเคตกันทุกคนเลย สวัสดีค่ะ